ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระเงิน และการขนส่งสินค้าสำหรับการทำการค้าออนไลน์ ผู้เรียนได้เรียนรู้กันไปบ้างแล้วในบทที่1นนะคะ จะเห็นได้ว่ามีช่องทางหลายๆ ช่องทาง ในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะแนะนำวิธีการเพิ่ม ลบและแก้ไข การชำระเงิน และการขนส่งสินค้า ภายในเว็บไซต์ของร้านค้าไว้ด้วย เพราะ การระบุวิธีการชำระเงิน และการระบุวิธีการขนส่งสินค้า ถือเป็นส่วนสำคัญของเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ที่มีระบบตะกร้า แม้นว่าเจ้าของร้านจะเปิดร้านตกแต่งร้านค้า หรือเพิ่มรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่หากยังไม่มีการเพิ่มวิธีการชำระเงิน และวิธีการขนส่งสินค้า ภายในเว็บไซต์ ลูกค้าจะยังไม่สามารถซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ได้ ถือว่าเว็บไซต์ยังไม่สมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องเตรียมข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือช่องทางการชำระเงินแบบต่างๆ ที่จะมีให้บริการแก่ลูกค้าไว้ให้พร้อม พร้อมทั้งยังต้องศึกษาวิธีการขนส่ง ที่จะนำมาให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมกับการเตรียมข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไว้ด้วยนะคะ หากพร้อมแล้ว เรามาดูขั้นตอนการกำหนดวิธีการชำระเงิน และการขนส่งสินค้ากันเลยค่ะ ในการเพิ่มบัญชีการชำระเงิน ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ 2 ประเภท คือ ประเภทบัญชีออนไลน์ ได้แก่ เทพเพย์เพย์พอเ Pay a อออ l และช่องทางอื่นๆ โดยจะต้องติดต่อกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการก่อน และอีกประเภทคือ ประเภทบัญชีธนาคาร ณ ที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการเพิ่มบัญชีชำระเงิน ประเภทบัญชีธนาคาร โดยมีขั้นตอนวิธีการเพิ่มวิธีการชำระเงิน ดังต่อไปนี้ คลิกที่ปุ่มชำระเงิน และคลิกเมนูย่อย บัญชีรับเงิน บัญชีธนาคาร คลิกที่บัญชีธนาคาร จะปรากฏหน้าจอให้เพิ่มบัญชีธนาคาร โดยคลิกเลือกธนาคารที่ใช้บริการ กรอกชื่อบัญชี เลขที่บัญชี สาขาธนาคาร และประเภทบัญชี แล้วคลิกที่เพิ่มบัญชี จะปรากฏรายละเอียดบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ ส่วนการลบและแก้ไขบัญชีธนาคารทำได้โดย การนำตัวชี้เมาส์ มาชี้บริเวณบัญชีธนาคาร หากต้องการลบบัญชี คลิกที่รูปถังขยะ แล้วคลิกปุ่มตกลง เพื่อยืนยันการลบ และหากต้องการแก้ไข คลิกที่รูปดินสอเพื่อแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็จ คลิกที่บันทึก การเพิ่ม ลบ แก้ไขวิธีการขนส่งสินค้า คลิกที่ปุ่มขนส่ง แล้วคลิกที่เมนูย่อย รูปแบบการจัดส่ง จะแสดงรูปแบบการจัดส่งซึ่งมีด้วยกัน 4 รูปแบบได้แก่ พัสดุธรรมดา พัสดุลงทะเบียน พัสดุด่วนพิเศษ และแบบกำหนดเอง รูปแบบการขนส่งสินค้า สามารถเลือกได้หลาย ๆ วิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าของร้าน และความนิยมของลูกค้าเป็นหลัก ณ ที่นี้ จะยกตัวอย่างรูปแบบการขนส่งแบบพัสดุธรรมดา โดยคลิกที่ พัสดุธรรมดาของบริษัทไปรษณีย์ไทย กำหนดชื่อวิธีการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่งโดยประมาณ กำหนดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เช่น ขนส่งฟรี ค่าส่งพัสดุแบบตายตัวต่อครั้ง แปลผันตามจำนวนสินค้า แปลผันตามน้ำหนักรวมของสินค้า หรือแปลผันตามราคาของสินค้าหลังหักส่วนลดแล้ว เมื่อคลิกในแต่ละวิธีการ จะมีรายการย่อยมาให้กำหนดค่า เช่นในตัวอย่าง เลือกการกำหนดการขนส่งแบบ แปลผันตามจำนวนสินค้า จะมีรายการย่อยให้กำหนดได้แก่จำนวนเงินค่าส่งสินค้าชิ้นแรก และค่าส่งชิ้นถัดไป เมื่อกำหนดค่าขนส่งเสร็จ คลิกที่ปุ่มตกลง หลังจากนั้น สามารถคลิกเลือกรูปแบบการจัดส่งแบบอื่นๆได้อีก ขั้นตอนต่อไป คลิกที่กำหนดระยะเวลาที่เตรียมสินค้าที่จะส่ง สามารถกำหนดว่า ร้านจะหยุดทำการ สุดสัปดาห์ หรือ หยุดตามเทศกาลหรือไม่ เมื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก